จะปิดช่องทำไม จะปิดเพื่ออะไร กลับมาที่ช่องก่อน เดี๋ยวเราคุยกันได้ไหม จะปิดเพราะอะไร หรือมันมีเยื่อใหญ่ ที่ใครมาใส่ใจคงไม่มีหรอกหรือ